็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกทุก ๆ ท่านนะฮะก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ในคลิปนี้เรามาเก็บกันต่อเลยดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวผมขอดูในตัวอดีตก่อนดีกว่านะฮะว่าออกเป็นตัวไหนนะครับอ่ารอบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะขอจัดไปเป็นน้ำเงินแล้วการทันหรือเปล่าเอ่ยอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับรอบนี้ก็จัดไปเป็นน้ำเงินแล้วกันนะครับ มาดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับ การเก็บในวินที่ 1 นี้นะครับก็ใช้วิธีการหลักการวิเคราะห์ แล้วก็อ่านรูปแบบกอล์ฟไพ่ประกอบกันไปนะครับ ผมจะเก็บประมาณรอบละไม่เกิน 5 วินนะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นตัวเสมอนะฮะหรือว่าตัวทายเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกดทำซ้ำกันเลยนะครับ รอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะอ่ะผมขอกดทำซ้ำไปนะครับสำหรับในวินที่ 1 แล้วก็ในไม้ที่ 1 ด้วยนะครับ มาลุ้กันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ รอบเมื่อกี้ก็ออกเป็นตัวไทยไทยเกม หรือว่าตัวเสมอไปนะครับเราีผมผมขอตามไปเลยนะฮะลองวัดดูนะฮะรอบนี้เป็นไงโอ้โหสูตรแต้ม แดงมาเจ็ดแต้มโอ้โหรอบนี้นะฮะปิดประตูชนะไปเลยนะครับอ่าโอเค มันออกมาเป็นที่แดงนะครับผมผิดไปในไม้ที่1นะครับ รอบนี้ผมขอจัดอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันผมจะขอตาม น้ำเงินแล้วกัน เพราะว่ามันออกมาเป็นติ่งแบบนี้นะครับ แดงเป็นติ่ง 2 ตัว แล้วก็ไปเป็นน้ำเงิน อ่า ไปเป็นแดง ผมขอจัดไปเป็นน้ำเงินแล้วกัน 30 บาทนะครับสำหรับในไม้ที่2นะครับ มาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ ช่วงนี้ผมก็จะใช้เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ แล้วก็อ่านรูปแบบเขาไพ่นะครับ มันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ถ้าเราตั้งลิมิตในการเล่นเล่นแบบไม่นาน ก็น่าจะหลุดยากอยู่นะครับ โอ้โหศูนย์แต้มอีกแล้วนะฮะ รอบนี้ 7 ตัวเดิมหรือเปล่านะฮะ โอ้โห รอบนี้โดนอีกแล้วนะฮะ ออกไปเป็นตัวติดเฉยเลยนะครับ อ่า เดี๋ยวมาดูกันต่อในวินที่ 3 ดีกว่า ดูแล้วมันติดลักษณะนี้ไม่แน่ อาจจะกระโดดขึ้นมา อ่ะ ผมขอย้ำไปเป็นน้ำเงินอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ70นะครับ ออกมาตอนแรกผมคิดว่ามันจะจะออกไปเป็นตัวสลับนะฮะ ตอนนี้ออกมาเป็นรูปแบบติดละ มา มันต้องขึ้นมาเป็นน้ำเงินนะครับ รอบนี้อยู่ในไม้ที่ 3 นะครับ โอ้โหนะฮะ แต้มยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อย่าบอกว่าโดนอีกรอบหนึ่งนะฮะ อ่า พอได้ลุ้นอยู่นะครับ โอ้โหแบบนี้ เฮ้ย โอ้โห เรียบร้อยนะครับ อ่า กระโดดขึ้นไปแล้วนะครับ คิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนะฮะ ในรอบนี้นะครับ อ่ะไปดูกันต่อในวินที่ 2 กันเลยดีกว่า เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะฮะ มันติดกันแบบนี้นะครับ อืม อ่ะตัวแรกขอจัดไปเป็นน้ำเงินก่อนนะฮะ10บาทพอนะครับ ลองติดดูอีกสักรอบหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับ ถ้าชนะก็ถือว่าดวงดีนะฮะ อ่าอย่างนี้พอมีลุ้นอยู่เฮ้ยเหลือหนึ่งแต้มโอ้โหรอบนี้โดนแดงไปซะแล้วนะครับอ่าโอเคถ้าออกมาเป็นแดงแบบนี้นะครับ ก็ไม้ที่ 2 ผมขอตามแดงนะครับ ตามตัวที่มันออกเลยนะฮะ เราก็จะใช้วิธีการเดินเงินช่วยเอานะครับอ่าขอจัดไปที่แดงแล้วกันนะครับ ก็ยังอยู่ในวีที่2นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงไม้ที่ 2 เลยนะฮะ มาลุ้นเลยดีกว่ารอบนี้จะออกมาเป็นตัวสีแดงหรือเปล่า โอ้ ใบแรกกงขอเก้ามา เฮ้ย นั่นแหละสวยเจ็ดก็พอได้อยู่นะครับ อ่า เรียบร้อยนะครับโอเค 2 วินผ่านนะครับ โอ้โหคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนะฮะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันในวินที่ 3 ดีกว่านะครับวินนี้ผมขอวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะฮะ ดูตามรูปแบบตัวอดีตนะฮะอ่ะรอบนี้ขอจัดไปที่แดงนะครับ ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับรอบนี้มา ลุยกันเลยดีกว่า วินที่3นะครับรอบนี้ โอ้โห เจอ 8 9 มาโอ้โห ไม่ทันนะครับ ออกตัดไปเป็นน้ำเงินอีกแล้วเนาะรอบนี้อ่าผมว่ามันไม่น่าจะติดแล้วแหละเนาะน่าจะสลับนะครับ เดี๋ยวขอย้ำแดงอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน จัดไป30 นะครับ หมายที่ 2 นะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่า รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ 2วินที่แล้วก็ถือว่ายังเดินไม่ค่อยไกลมาก นะฮะรอบนี้ก็มาถึงไม้ที่2ละไม่รู้ว่ามันจะหลุดไปถึงไม้4ไม้5หรือเปล่านะครับ ทุกเทคนิคผมจะเตรียมสุดอยู่ที่ประมาณ 8 ไม้นะครับ มันมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้ค่อนข้างดีกว่าที่เราจะมีทุนอยู่ประมาณ 4 นะครับอ่ะมาลุกกันเลยดีกว่ารอบนี้โกงทั้งคู่อ่ะโกง2ขอก้ามาโอ้โห ได้ 2 แต้มนะฮะรอบนี้เฮ้ยโอ้โหแต้ม โดน อีก แล้วนะครับ รอบนี้มันออกมาเป็นติ่ง ยาวเป็น 3 ตัวนะ ฮะ ออกมาเป็นน้ำเงิน ผมว่ามันไม่น่าจะยาวนะอ่าแต้มขึ้นหรือเปล่า เนาะเดี๋ยวผมออกไปห้องโถงดีกว่า แล้ว มาดูใหม่ สักรอบหนึ่งนะฮะ โต๊ะที่ 3 นะครับ รอบนี้ผมจะขอย้ำอยู่ที่แดงนะฮะโอ้มันออกมาเป็นเพียงแค่ 2 ขอจัดไปที่แดง70นะครับ ผมก็คิดว่ามันออกมา3ตัวนะฮะเมื่อกี้ผมดูผิดไปอ่ะโอเคนะครับ ผมก็จัดในไม้ที่3นะครับเป็นไม้ซ่อมนะครับ6กับ6โอ้โห เจอ8อีกแล้วโอ้โหเจอ4นะฮะรอบนี้โดนไปอีกแล้วนะครับอ่ารอบนี้ออกมา3ตัวจริงๆนะฮะขึ้นไหม โอ้โหแต้มมันไม่ขึ้นนะครับ อ่า ไม่เป็นไร ผมขอจัดอีกสักรอบหนึ่งแล้วการขอจัดไปที่แดงนะฮะ เอ๊ะทำไมแต้มมันไม่ขึ้นนะ ผมว่ามันน่าจะหลุดไปมากกว่านี้ กว่าที่เห็นแล้วนะฮะเอามาดูกันในไม้ที่4นะครับ ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ไม้นี้ผมยังอยู่ที่แดงนะฮะ ได้ไหม เออนั่นแหละสวยโอ้โห แต้มแบบนี้ไม่ไม่สวยเท่าไหร่ เอ้ยนั่นแหละหนึ่งแต้ม เรียบร้อยฮะโอเคนะครับ รอบนี้โอ้โหสามวินติดเลยนะฮะคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับ เดี๋ยวผมขอออกไปห้องโถงอีกสักรอบนึงแล้วกันนะฮะแต้มมันไม่ขึ้นนะครับ โต๊ะที่ 3 นะครับทำไมมันไม่ขึ้นนะฮะอ่า ต้องแบบนี้สินะฮะสามตัวแบบนี้อ่ะไปต่อกันเลยดีกว่าในวินที่4นะครับ อ่ะ ขอจัดไปเป็นน้ำเงินบ้างดีกว่านะครับ รอบนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับ10 บาทพอนะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ในวินที่4นะครับ ผมเล่นประมาณ 5วินนะครับ มาดูกันเลยดีกว่า ขอ9มา เออนั่นแหละ 8 สวยเรียบร้อยนะครับ โอเครอบนี้ โอ้โหเวลาบทจะผ่านแบบง่ายๆก็แบบ ไม่ยากเย็นนะฮะมาดูกันในวินสุดท้ายกันดีกว่านะฮะวินนี้เป็นวินปิด งานนะครับ ปิดจ็อบนะครับ อ่าตัวนี้ผมขอจัดไปเป็นเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับ ขอเป็นน้ำเงินอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน มาลุ้นเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ชนะ ผมก็จะขอลาเลยแล้วกันนะครับ โอ้โห1แต้ม โอ้โห รอบนี้ออกไปแดงเฉยเลยนะฮะอืมเป็นตัวสลับนะครับ อ่าโอเค ถ้าอย่างนั้นผมขอจัดไปเป็นน้ำเงินอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน ถ้าออกมาเป็นตัวสลับ ผมก็จะขอสลับตามนะครับ รอบนี้ขอจัดไปน้ำเงินนะฮะ30 บาทนะครับ มาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะรอดไม่รอดนะครับ รอบนี้ใบแรกมา 4 นะฮะ โอ้โหแต้ม 2 แต้มโอ้โห เจอแดงอีกแล้วนะฮะคิดว่าจะสลับไม่สลับเฉยเลยอ่ารอบนี้ไปไกลอีกแล้วนะฮะไม้ที่ 3นะครับ ถ้าไม่สลับแบบนี้ผมขอ นะ ขอให้มันขึ้นมาเป็นน้ำเงินแล้วกันนะครับ มันน่าจะออกมาติ่งประมาณนี้นะครับอขอจับไปเป็นน้ำเงินแล้วกันรอบนี้70 นะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่า รอบนี้รู้สึกว่าจะเดินไกลแล้ว เราไปไกลสุดก็ถึงไม้ที่4นะครับ รอบนี้ก็ผมมาถึงไม้ที่ 3 แล้ว ไม่รู้ว่ามันจะไปไกลกว่านี้หรือเปล่านะครับ มาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้โอ้โหใบแรกโอ้โหสองใบนะฮะโกงทั้งคู่โอ้โหรอบนี้โดนอีกแล้ว ออกมาเป็นแดงนะฮะไปต่อไม้สี่กันดีกว่า รอบนี้ก็ออกแดงแบบนี้ผมขอจัดแดงตามเลยนะฮะไม่แน่อาจจะทะลุนะครับ 150เนาะโอ้โหไปที่แดงเฉยเลยนะฮะรอบนี้ อ่ะมาดูกันเลยดีกว่า ไม้ที่ 4 นะครับเป็นไม้ซ่อม ขอให้ออกมาเป็นมังกรนะฮะ เราก็จะได้กินตามนะครับ ได้ไหมรอบนี้มาใบแรก อ่ะกงมาขอ8ขอ9 ขอ8ขอ9 ได้5 นะครับ รอบนี้ได้ไหม เรียบร้อยฮะโอเคนะฮะ โอ้โห คิดว่าจะไม่ผ่านซะแล้วนะครับ ก็จัดมานะครับรอบนี้ก็ทั้งหมด 5 วินติดเลยนะฮะก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับรูปแบบการวิเคราะห์นะฮะก็ น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากเพื่อนนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ